ธิเพื่อเราเข้าถึงสมาธิได้ง่ายและไวให้เรานั่ง สบายสบาย หลับตา ปล่อยกาย ปล่อยใจของเราให้เป็นปกติระลึกรู้กายเบาๆ จากความรู้สึกเบาๆวัติการหอกของเราโดยที่เราไม่ได้เพ่งไม่ได้เก่งที่กลางอกรู้สึกเบาๆนะ เมื่อเรารู้สึกเบาๆที่กลางอก สิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้ คือการกระเพื่อม ที่กลางอกของเรากำลังกับเพื่อนพองแล้วก็ยุบอยู่ตลอดเวลา รู้ไหมเพราะอะไร สังเกตดู กาาหอกของเรากระเพื่อมเพราะว่า ลมหายใจนั่นเอง ลมหายใจนั้น เราไม่ได้ทำลมหายใจ หรือไม่ได้ช่วยเขาหายใจ แต่ทำไมเขายังหายใจเองได้นั่นแสดงว่าธรรมชาติ เขาทำเอง การอกของเราก็กระเพื่อมเอง เห็นไหมลมหายใจเขาก็เข้าเอง กระเพื่อมเอง เรา แตกความรู้สึกเบาๆเพื่อที่กลางอก เราย่อมเห็นการกระเพื่อมของกลางอก พร้อมพร้อมกับลมหายใจ ที่กำลังเข้า และออก แต่เราไม่ต้องจับความรู้สึกืวอที่ปลายจมูกหรอก แตกความรู้สึกอาการกระเพื่อมของกลางอก เป็นจังหวะของลมหายใจ รู้นั้นก็ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเพ่งปล่อยรู้ให้เป็นธรรมชาติ เราก็สัมผัสการกระเพื่อมของกลางอกเบาๆสังเกตดู สภาพรู้นั้น ปล่อยเขารู้เอง หล่อไม่ต้องเพ่งรู้ ไม่ต้องเก่งรู้ ไม่ต้องทำรู้ เรียกว่ารู้ซื่อๆ ไม่ต้องบริกรรม ไม่ต้องจำไม่ต้องคิดอะไรเลยให้สภาพ อาการของกรรมเขาก็เพิ่มเอง ลมหายใจก็เข้าเองออกเอง รู้ก็รู้อยู่ซื่อ รู้กายแผ่วๆ รู้ลมเบาๆซึ่งเป็นธรรมชาติของลมและกาย เราบังคับกายไม่ได้ บังคับลงไม่ได้ และบังคับรู้ไม่ได้ ลมก็ทำเอง กายก็กระเพื่อมเอง รู้ก็รู้เอง รู้โดยที่เราไม่ต้องเก่งรู้ รู้โดยที่เราไม่ต้องเพ่งรู้ ปล่อยให้ธาตุรู้นั้นก็ทำหน้าที่เอง โดยธรรมชาติ นั่นคือการฝึก รู้กายแผ่วๆ รู้ลมเบาๆหายใจเข้าสบายๆ หายใจออกสบายๆบาสติกลางอกของเราไม่ต้องเก่งรู้ไม่ต้องเพ่งรู้ทำความรู้สึกว่าเรากำลังเข้าประวังเหมือนว่าเรากำลังพัก ผ่อนเต็มที่ ให้กายก็ทำหน้าที่ของเขาเอง ให้ลมหายใจก็ทำหน้าที่เอง ส่วนเราก็แค่รู้ซื่อรู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจและกายกับเพื่อนนั่นคือสภาพของรู้ที่ทำหน้าที่อยู่ รู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆ รู้ซื่อรู้เบาๆไม่ต้องทำลม ไม่ต้องทำกาย ให้ลมก็ทำเองกระเพื่อมเองสัมผัสเบาๆไม่ต้องรู้ชัดไม่ต้องรู้รายละเอียดของลมหายใจ และไม่ต้องรู้รายละเอียดของกาย แค่รับรู้ว่ากายกะเพื่อมแล้วลมก็เพื่มแล้วให้เราเรารู้ตามความเป็นจริงที่กลาวออกมา คือสภาพของรู้เรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือรู้ซื่อกายเขาก็กระเพื่อมซื่อลมหายใจเขาก็เพิ่มซื่อซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยกับลมเขาหายใจเองได้กายเขาก็เพิ่มเองได้ รู้ก็รู้เองได้ แค่เรามีสติเบาๆัมรู้ มีสติมาที่บาออยู่ก็รู้นะโอกาสเข้าสู่ความตั้งมั่นอย่างรู้เป็นวิธีการฝึกสมาธิง่ายๆเบาๆรู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆ รู้กายแผ่วๆ รู้ลมเบาๆมีสมาธิตั้งมั่นเบาๆก็รู้ มีสติตั้งมั่นเบาๆก็รู้ โดยให้กายพอกระเพื่อมเอง โดยให้ลมหายใจเขากระเพื่อมเอง นั่นคือการฝึกรู้ รู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆ ขณะนี้กายก็เพิ่มอยู่ ลมหายใจก็เพิ่มอยู่นั่นคือธรรมชาติ ซึ่งเราก็ต้องทำลมหายใจเขาก็หายใจเองได้ เช่นเวลาเรานอนหลับทำไมลมหายใจหายใจเองได้ เวลาเราไม่ได้หายใจเช่นเวลาเราทำงานทั้งวัน แต่ลมหายใจก็ทำหน้าที่อยู่ นั่นลมหายใจไม่เคยหยุดพักเลยกายของเรา ก็ไม่เคยอยู่นิ่งเลย มีการกระเพื่อมเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือธรรมชาติ ที่มันมีการปรุงแต่งกายของเรามีแต่อาการที่กระเพื่อมตลอด แม้แต่ใจดวงนี้ก็มีการกระเพื่อมตลอดอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือธรรมชาติ ของกายที่มีอยู่ทุกคน นั่นคือธรรมชาติของใจที่มีอยู่ทุกคน ซึ่งเราไม่สามารถจะบังคับอะไรได้เลย ไม่สามารถบังคับลมได้ เราไม่สามารถบังคับกายได้ และเราไม่สามารถบังคับรู้ได้ ทั้งกายทั้งลมทั้งรู้จึงเป็นธรรมชาติ เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาเอาละเราฝึกสมาธิกันมาพอสมควร ให้ออกจากสมาธิ เดี๋ยวจะได้ฟังคำตอบ